สมองตาย ภาวะที่สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรง ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากสมองส่วนบนตายอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการตาย แต่เรียกว่าเป็น vegetative stage คือ มีสภาพเป็นเหมือนพืชผัก แต่ถ้าสมองส่วนบนและการสมองตายหมด ถือว่าเป็นการตาย แม้ว่าหัวใจยังเต้นได้เองอยู่ เนื่องจากเป็นภาวะชั่วคราว ในอดีต ไม่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัย เพราะผู้ป่วยจะตายในที่สุด แต่ปัจจุบัน การแพทย์จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆ นี้นำอวัยวะที่ยังไม่ตายจากผู้ป่วยที่ได้บริจาคไว้ ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่น ในประเทศไทย มีการปรับปรุงและประกาศโดยแพทยสภาเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย เมื่อปีพุทธศักราช 2554 สรุปโดยย่อคือ ผู้ป่วยต้องไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจากการที่สมองเสียหายอย่างรุนแรง โดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่แก้ไขได้ เช่น พิษยาหรือภาวะช็อกการตรวจร่างกายไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆได้เอง ไม่พบการทำงานของก้านสมอง เช่นม่านตาไม่หดตัวไม่ได้รับแสง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมง ในผู้มีอายุมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป และไม่มีการเคลื่อนไหวของส่วงอกและหน้าท้อง เมื่อหยุดเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที ปัจจุบันในทางการแพทย์และทางกฎหมาย มีความเข้าใจเรื่องสมองตายตรงกัน แต่ทางศาสนายังมีความคิดต่างกันอยู่ ถ้าผู้ป่วยสมองตาย แพทย์อาจถอดเครื่องช่วยพยุงชีวิตได้ทันที โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ในแง่จริยธรรมทางการแพทย์ ต้องคำนึงถึงความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยด้วย ไม่ควรกระทำสิ่งใดที่ไปซ้ำเติมความทุกข์เช่น การหักหานถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ฟังคำขอของครอบครัวเป็นต้น